เบอร์สิบหนึ่ง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ขวัญใจคนเดิม ลูกลาลิเกสมยศลูกอ่างทองชุดต้นฉบับ ภูมิใจจะเสนอการได้รามาในชุด